เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงจะหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็นึกว่ามาถึงจะหมดแล้ว นึกว่ามาถึงแล้วปุ๊บก็จะหมดเลยไงได้อยู่ผมไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปอย่าหยอง อย่าไปหยอง อย่าไปหยอง ขอซองแดงหนึ่งซองเพื่อได้ซองทองนะ หรือไม่ก็ซองทองไหลมาเลยก็ได้เพื่อนเออนี่ไงซองแดงมาอีกหนึ่งซองเพื่อได้ซองทองจัดไปดีครับ จัดไปดีครับผม หือได้ซองทองมา2อันเนี่ยและจังหวะนี้ได้ซองทองมา2อันบอกได้เลยว่าจังหนับ บอกได้เลยว่าจังหนับไหลๆไป จัดมาจัดมายาวไปเพื่อนหูดูซองเลยดูซองมันเข้าเมื่อไรดูซองมันเข้า เข้าดีเข้าดีจัดจัดครับผม บอกได้เลยว่าจังหนับสองทองสามซองต้องมาแล้วเปล่าจังหวะนี้สองทองสามซองอ่ะฮัลโหลมันยังไม่มาเนี่ยไม่มาแต่ยังได้ลุ้นกันอยู่ ลุ้นกันต่อแบบไม่รอช้าผมฮึบเออใจเย็นนะเพื่อนนะใจเย็นนะไหลๆต่อไปได้อยู่นะ ยังไหลๆต่อไปได้อยู่อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อน สวยงามยาวไปเพื่อนยาวไปโอ้โหแล้วดูซองมันไหลแล้วดูซองมันแจกตัวคูณแบบโอ้โหสุดจัดอ่ะเพื่อน สุดจีเลยสุดจีเลยทำไมช่วงนี้ต้นไม้มันแตกดีแต่ดีขนาดนี้วะโอ้โหมันแตกดีจริงนะผมเล่นมาในคลิปที่ 3 ติดแล้วนะเนี่ยยังยังไม่เสียสักคลิปเลยนะ ผมว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็น่าจะตัวคืนแบบน่าจะได้กำไรแล้วแหละ น่าจะได้กำไรคืนแล้วแหละครับผม น่าจะคูร้อยบวกบวกแล้ว ลยดูมันไหลดิ เมื่อไแล้วดูมันไหลดิช่องแม่งมาเรื่อยๆอ่ะ มันจะแตกเต็มกราฟอยู่แล้วเฉดเคเอาไว้เอาไว้เอาไว้เต็มกราฟต้องมาแล้วจังหวะนี้เต็มกราฟต้องมาแล้วขอซองซองอีกได้ไหม ขอซองซองอีกสักนิดสักหน่อยก็ยังดี จัดไปผมจัดไว้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย ลดูซองเลยดูซองไม่ใช่เลยดูซองเลยตัวคูณดิเลยดูตัวคูณแบบโคตรโหดนะเมื่อนะไม่รู้ว่าได้คูณเท่าไหร่ ผมดอกนี้โอ้ยคูณ300หนึ่งหมับ้อยไปหมับ้อยดอกนี้แต่ไม่เท่าไหร่วันนี้เบ็ด5คูณ300หนึ่งเบ็ด5คูณ300หนึ่งแต่ไปพันห้าเช็ดเคจังหวะนี้มันต้องยัดกันต่อแล้วเปล่าเพื่อนจังหวะนี้มันต้องยัดกันต่อแล้วผมเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงผมว่างั้นแหละเพื่อนว่าไงผมว่างั้นแหละผมว่าแต่ว่าผมว่ามันต้องยัดกันต่อเพื่อนมาขอญาตเลยนะผมขอญาตเลยนะ ขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเป็นเบ็ดสักเอ่อยี่สิบเลยแล้วกัน ขออนุญาตเบ็ดยี่แล้วก็ยัดฟีเจอร์เงินต่อเลยแบบไม่รอช้าเลยพันห้านี่ได้มาเมื่อกี้พันห้าที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ไม่รู้จะหมดตูดตอนนี้หรือเปล่า ชาดไปครับผม เบ็ดยี่ทำให้พี่ผิดหวังนะน้องนะ อย่าทำให้พี่ผิดหวังเด้อ เออจังหวะในซองแรกมาแล้วนะผมซองแดงนะ จัดไปจัดไปก็นะรับชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม มีโปรล้วให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะ แล้วซองทองเจ้าเก่ามาแล้วไงแล้วซองทองเจ้าเก่ามันกลับมาแล้วนะขอซองในหนึ่งซองเพื่อได้ซองทองสองอันนะจัดไปครับผม ขอจำแจมเพื่อนอย่าไปหยอง อย่าไปหยองเบนยี่อย่าไปหยองผมว่าส่งมาดีไหมผมว่าส่งมาดีนะ เชื่อผมผมรู้สึกได้เออมันต้องอย่างนั้นดีวะมันต้องอย่างนั้นดีวะจัดไปดีสองทอสองสองมาจนได้ผมบอกเลยผมบอกแล้วเพื่อนมันต้องมานะจัดไปครับผม สวยงามไหลๆไปอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนไหลยาวไป ขอแบบจังนับเลยได้ไหมขอแบบจังนับเลยนะ อ้อเอ้อไหลไหลผมบอกเลยว่าไหลบอกได้เลยว่าเลื้อยเหมือนงู อ่ะ เช็ดคอเอ้ยโคตรมันเมื่อโคตรมันจริง แม่งแต่โคตรดีเลยเกมหานี่อ่ะสุดจริง เล่นมาสามวันแล้ว รู้สึกว่าตอนนี้ก็น่าจะได้กำไรนะเล่นมาสามวันแล้วยังไม่เสียขาดทุนสักคลิปเลยนะเพื่อนนะโคตรโหดจริงๆครับผม ปกติผมเล่นชาเลนจ์แบบนี้ทนมันต้องมีแบบหมดบ้างนะ แต่ชาเลนจ์นี้คือแบบโอ้โหสุดจริง หมับเข้า่าโหแล้วดูซองมันเข้า แล้วดูซองมันเข้าขนาดนี้มันอะไรขนาดนันมัหน้าเกินไปเพื่อน มันก็เดือดมันก็โหดเกินชาวร็อกต้องอย่างนี้ดิวะ จีบอกเลยว่าสุดจีครับผม ไหลต่อไม่รอแล้วนะ สวยงามโอ้โหดูมันไหลมาดูมันไหลดิเกินไปชาวร็อก เกินไปอ้าวขออีกหน่อยนึงเพื่อขออีกหน่อยนึงอย่าเพิ่งหมดกองนะ ขออีกหน่อยนึงโอ้โหจังหวะนี้น่าจะคูณแบบสองสามร้อยแล้วนะผมว่า ผมว่าจังหวะนี้น่าจะคูณสองสามร้อยแล้วนะซองมันแบบคูณโคตรโหด ช็ดโค้สุดจริง หมดกองแล้วเปล่าเนี่ย ดูทรงหมดกองเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ว่าไง โอ้โหเรียบร้อยหมดกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมานะมาลุ้นว่าจะได้คูณเท่าไหร่มาลุ้นว่าจะได้คูณทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผม โอ้โหเรียบร้อยคูณไป373เช็ดที่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 การันตีเลยครับผมจัดไป